ความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อเธอ เธอรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหม คอยเป็นห่วงใยกันทุกวันเรื่อยไป แล้วเธอกลัวใจฉันไม่จริงตรงไหน วรจะหยุดยัง้งกลัวจะพลาดพลั้ง ไม่เคยจะเพื่อหัวใจไว้ตอนผิด หยุดใจไม่ไหวความเป็นไป ที่ฉันนั้นมีต่อเธอ ห้ามใจไม่รัก ในตัวเธอ ฉันคงทนไม่ไหวฉันทุ่มเทลงไปทั้งใจ และไม่เคยจะเพื่อ

อยเป็นห่วงใยกันทุกวันเรื่อยไป แล้วเธอกลัวใจฉันไม่จริงตรงไหน คอยเธอเข้าใจฉันรักจริงเพียงไหนรักเธอนานนานวันยิ่ง